ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เราได้เป็นแรงผลักดัน และสร้างโอกาสให้แก่มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ เราไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นคว้า พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการสอนเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคัดสรรเหล่าคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อเสริมศักยภาพด้วยประสบการณ์ตรง และเข้มข้นจากวิทยากรพิเศษ ซึ่งล้วนแต่มีชื่อเสียงในแต่ละแวดวงสาขาวิชา ในด้านปฏิบัติการ เราได้ทุ่มงบประมาณเพื่อห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย สร้างเสริมศักยภาพที่แข็งแรงให้กับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นบันไดที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จจากผู้ที่สนใจจากทุกแวดวงอาชีพทั้งบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ และด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เข้าร่วมพัฒนาในด้านการศึกษา และส่งให้นักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการต่างๆ มากมาย จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอนในกรุงเทพ2แห่ง คือที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนและบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน มีการจัดสร้างอาคารเรียน และหอสมุดกลางแห่งใหม่ บนพื้นที่ใช้งานกว่า 53,000 ตารางเมตรพร้อมตกแต่งอย่างทันสมัย เสริมอุปกรณ์เพื่อความสะดวกสบายในการศึกษาค้นคว้าให้กับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาคารพญาไทช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ใจกลางเมือง ด้วยการจัดตั้งพื้นที่สำนักงานบนอาคาร SM Tower ในชั้น 17 และ 20 ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ที่เพียบพร้อมไปด้วยห้องเรียนและสื่อการสอนอันทันสมัย และด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงแวดล้อมไปด้วยเส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทาง ซึ่งจะช่วยสร้างความสะดวก และลดภาระในการเดินทางให้แก่นักศึกษาทุกคน หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญา ญาโทและปริญญาเอกเป็นไปตามความต้องการของสังคม ครอบกลุ่มทุกด้าน เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชาคือ กลุ่มหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มหลักสูตรด้านการจัดการ กลุ่มหลักสูตรด้านบริหารจัดการอาคารและก่อสร้าง กลุ่มหลักสูตรด้านกฎหมายและการศึกษา รวมทั้งสิ้นเป็นระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโททั้งสิ้น 22 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งที่จะพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาค และเพื่อสร้างนักบริหารระดับมืออาชีพ ให้สมดั่งปณิธานที่ว่า ปัญญาเชี่ยวชาญ เบิกบานคุณธรรม ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ เลือกทางที่ทำให้คุณก้าวย่างอย่างมั่นใจกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราพร้อมก้าวไปกับคุณ